เดี๋ยวมันจัดให้ดูเลยฝ่าไม่รอช้า Racing Eyes เบิ้นตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันเบิ้นตัดเบิ้นตัด ไปเพื่อน โอเคครับ ซื้อก่อนหนึ่งดอกโอเควันนี้ทุกวันที่พันห้าพี่ว่าไงเหมือนเดิมนะน้องนะนั่นน่นน่นน่นน่นน่นน่นน่นน่นแหมจ่ายไปก่อนเลยหนึ่งดอก ไปครับเจ็บหมุน เออเอาดิอย่าว่าลูกชายกูใจคอไม่ดีเลยเพื่อน สวยงาม ตรงนี้ไหลไปก่อนลูกชายพ่อ อายโอ้อะไรวะผิดหวังว่ะเพื่อน สามหมุนคูณหกว่าไง กูหยาบ หยาบแล้ว หยาบแล้ว เพื่อนหยาบแล้วไอซ์คูณยี่สิบสองอะแต่ให้กูเจ็บแปด โอ้ยคนลุก โอเคครับ ขอเพิ่มเบ็ดเบ็ดเองดีกว่านะ ตรงนี้แล้วก็ สวยครับติดหนึ่งคูณหกไปดิหยาบแล้วหยาบเปล่าหยาบเปล่าเปิดปิดทโบนหน่อยสวยงามขอเคไหลไปเพื่อนขอคูณหน่อยคูณสี่มาสวยงามพระรามแปดเพื่อนเออดอกนี้ไปดีเพื่อนรัก เออเจ๋เลยแต่ระบบ BQ ต่อเนื่องข้างบนลูกเกมาต่อเนื่องเพื่อนไอซ์มาคูณเจ็บไปดีเท่าไรสามพันเก้าโอเค กูได้ซื้อแล้วว่ะ เอาดีครับก็มาดีครับเพื่อนเพื่อนกูได้ซื้อแล้วเล่าก็มาดีครับไปหัวไปเลยเพื่อนเฮ้ย ไปเหล่าไปเหล่าเพื่อนหกหมุนว่าไงจ๊ะลูกชายเอาหน่อย เอ้ยคูณไปไหนก่อนเออปั๊มน้ำมันมาก่อนเข้าปั๊มแวะปั๊มแป๊บหนึ่งเพื่อนสี่หมุนไอซ์เคเรอร์สวยงามขอเจขอสิบไหลไปก่อนลูกชายสิบเรอสวยงามเพื่อนคูณไปไหน คูณเอเอมาดิ โอ้โห เอดอกเอเอไม่มาโอ้โหไม่น่าซื้อเลยครับ บอกตรงๆสิบมาถุงมือก่อน เคสวยงามถุงมือหนึ่ง โอ้โห ฉันจะเป่าคาถาเบื่อเธอลงไหลโอ้หลงไหลเลยเลซิ่ง หัวไม่ได้เลยถุงมือหนึ่ง เคสามไหลไปตรงนี้สวยงามถุงมือต้องเข้าแล้ว โอ้โหถุงมือเหล่า เอ้ยกูปวดใจว่ะ ไปเบ็ดเองนะครับไม่ซื้อแล้วสวยงามเพื่อนคูณหกดอกนี้มีลูกเคต่อเนื่องครับ A1 ไหลมาคูณแปดเท่าไหร่ผางไม่ดีไหลนอกโหดกว่าอีกว่ะเฮ้ย เออเรซิ่งจิงอเบลจูกู้จ1 J2 ไอซ์คูณหกเท่าไหร่ครับสองพันสี่เฮ้ยพอได้เลิกเลย ได้เลิก กูได้เลิกไปเบ็ดเองเฟี้ยวกว่าเยอะครับเออเข้าฟรีเบ็ดร้อยด้วยเอาดิ ก็มาดิครับดันดันดันดันดันดันดันดันดันดันดันดันสับไปด้วยเป็นไงโอ้โหวอลสองหมุน โอเค ลูกเจขอคูณก่อน ลูกพ่อสามหมุน เคมาสวย คูณไปไหนก่อน คูณไปไหนก่อน โอ้ยอย่าเสือกมาดิเพื่อนสูดสองหมุน สูตท้ายครับ โอหยาบ หยาบล้วถุงมือมาดิกูหยาบที่ไหนละกูเสือเวลาเอาหน่อยเพื่อนประแจประแจดอกนี้ไอซ์เท่าไหร่คูณสี่ผางเจ็บปันห้าโอ้โหกูได้เลิก รอดตัวครับ โอเคครับผมเลิกดิรออะไรอ่ะ วันนี้มีทุนมาที่พันห้านะก็กำไรมาที่ประมาณหมื่นสามครับทุกคน ก็ฝากเพื่อนกดไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กุ้งกิ้ง กินของแก้วด้วยครับ ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ บ๊ายบาย ตัน ตันตันตันแงแง